สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตท่าเรียนหวนชวนนะครับซึ่งเป็นท่าของวิชาเส้าหลินนะครับโดยวันนี้ผมจะสาธิตท่าเรียนหวนชวนพร้อมกับอธิบายการใช้ทางทฤษฎีของเส้าหลินนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ดยกีฬาเส้าหลินนะครับก็จะมีพื้นฐานเบสิกที่ค่อนข้างแน่นนะครับ ก่อนที่พวกผมนะครับจะมาเปิดไอแมนโดโจก่อนที่ผมจะเรียนวิชาอื่นนะครับเส้าหลินก็เป็นวิชาแรก ๆ เลยที่ทางพวกเราได้ศึกษานะครับ ซึ่งวิชานี้นะครับจะทำให้พวกเรานะครับมีฐานรากที่แข็งแรงนะครับ มีขาที่มั่นคง แล้วก็รู้จักการทรงตัวการปรับสมดุลร่างกายที่มั่นคงนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตท่าเรียนหวนชวนนะครับ ซึ่ง โดยปกติแล้วจะเป็นท่าแรก ๆ เลยนะครับ ที่คนฝึกเส้าหลินนั้นจะได้เรียนนะครับท่าเรียนหัวเฉวยวันนี้ที่ผมจะมาสาธิตก็คือ สาธิตทำให้ดูแบบเต็มชุดนะครับ แล้วก็สาธิตทฤษฎีทางเส้าหลินนะครับ ว่าทางวัดเส้าหลินเนี่ยทางพระที่นั่นนะครับเขาได้กล่าวเขาได้อธิบายเอาไว้ว่ายังไงว่ามันใช้ยังไงนะครับ แต่ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าวิชาเส้าหลินนะครับ เป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะยากและลึกซึ้งกว่าวิชาอื่นๆนะครับ เพราะว่ากว่าที่เรานะครับจะฝึกกระบวนท่านึงนะครับเพื่อนำไปใช้ได้จริงนะครับ คนที่วัดเส้าหลินนะครับเขาจะฝึกกันเป็น 10 ปีอะไรเพื่อแบบให้กล้ามเนื้อมันจดจำ แล้วก็เพื่อให้รู้องศารู้อะไรกว่ามันจะใช้ได้จริงมันจะนานกว่าวิชาอื่นนะครับ ซึ่งปกติแล้วก็เทประมาณ10 ปี ครับกว่าคนจะเริ่มใช้ได้เอาละครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสาธิตพร้อมทฤษฎีนะครับ ากคลิปเมื่อสักครู่ที่ผมได้ทำให้ดูนะครับ จังหวะแรกนะครับก็คือการยืนตัวตรงจากนั้นก้าวเท้าซ้ายออกเล็กน้อยนะครับชักมือขึ้นมานะครับ อันนี้นะครับเวลาเราชักมือขึ้นมาพยายามให้ข้อศอกมันไปข้างหลังเยอะๆนะครับ บางคนอย่าให้มือมันตกมาอยู่แบบอย่างนี้นะครับมันจะเป็นวิธีที่ผิดนะครับ ขึ้นมาเสร็จปุ๊บจังหวะที่ 2นะครับเราจะกวาดมือขึ้นอย่างนี้ พร้อมกับพนมมือ โดยท่านี้นะครับ หลักวิชาการทางเซาหลินนะครับเขาได้ เผยแพร่ออกมาว่านะครับ มันเอาไว้ใช้เมื่อเวลามีคนมาบีบคอเราปุ๊บผมมีคนมาบีบคอเราอย่างนี้การพนมมือแบบเมื่อกี้นะครับ ให้เราใช้จริงๆอ่ะก็คือเราต้องถอยหลังไปจังหวะนึงพอพนมมือขึ้นมาแล้วกดลงอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนึงนะครับสมมติว่ามีคนมาจับมาบีบคอเราปุ๊บก้าวถอยหลังไป แบบนี้นะครับ ที่เขาได้อธิบายกันไว้นะครับ ท่าที่2นะครับตามที่ผมได้สาธิตไปเมื่อครั้งต้นนะครับ ก็คือการก้าวพร้อมบล็อก จากนั้นบิดไปต่อย ท่านี้นะครับ ทางเซาลินนะครับเขาได้บอกว่าเป็นการที่อีกฝั่งนะครับ ต่อยมาหาเราปุ๊บเราบล็อกพร้อมกับเอามือจับนะครับ ปัดไปพร้อมเอามือจับแขนเขาแล้วดึงเข้ามาต่อยครับปึ้งมันจะแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ท่าต่อไปนะครับตามที่ผมได้สาธิตไว้ก็คือ พอเราจบอยู่ที่ท่านี้ใช่ไหมครับ ต่อไปก็คือเราต่อยมือซ้ายเอาก็เตะขาขวานะครับฟึบท่านี้นะครับ ทางสลิมก็คือบอกว่าเวลามีคนต่อยเราเข้ามานะครับปุ๊บ เราจับเราบอกพร้อมจับนี้นะครับ จากนั้นกระชากเขาเข้ามาครับ พร้อมกับเอาขาเราเตะไปที่เป้าของผู้ต่อสู้ แล้วก็ต่อยที่หน้าเขานะครับ เดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับ อ่า มันก็จะประมาณนี้ครับ ท่าต่อไปนะครับ หลังจากท่านี้นะครับ ก็คือการวางขาไป พร้อมกับปล่อยปุ๊บแบบนี้นะครับ ด้านมุมมองจากด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวท่านี้นะครับ ทางสลินเขาได้บอกไว้ว่าใช้ก็ต่อเมื่อมีคนหนึ่งหัวสู้เรานะครับเวียงเวียงหมัดเข้ามานะครับ เราจะบล็อกอย่างนี้นะครับ พร้อมกับเราย่อตัวลงไปเหมือนกับท่าเมื่อกี้นะครับ เราต่อยที่ท้องเขาปุ๊บทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ่าจะเป็นการรับแล้วก็ตอบโต้ทำนองนี้นะครับท่าต่อไปนะครับ เมื่อกี้ท่าเราจะจบที่ท่านี้นะครับ ต่อไปให้เราลากขาเข้ามานะครับ ทุบมุมมองจากด้านหน้านะครับหนีอยู่ลากขาเข้ามา ทุบ ท่านี้นะครับทางสซาลินได้บอกว่าใช้ตอนมีคนต่อยมาหาเรานะครับปุ๊บเขาต่อยเข้ามา เราลากขาไปแล้วก็ทุบที่แขนเขานะครับ โดยที่ดูนะครับ เราจะทุบเวลาคนเราเหวี่ยงหมัดน้ำเราทุบไปเนี่ยกระดูกเขามีสิทธิ์ที่จะหักนะเพราะแขนคนเรา มันจะตึงสุดได้แค่นี้ครับ มันลงมาอีกไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุบทุบลง แบบนี้ครับ ถ้าต่อไปนะครับ หลังจากที่เมื่อกี้นะครับ เราทุบมาอย่างนี้นะครับซึ่งด้านหลังครับ จะเป็นอย่างนี้ทุบมาต่อไปเราจะหมุน พร้อมต่อยอย่างนี้นะครับ อืมท่านี้นะครับ ใช้ต่อเมื่อมีคนปล่อยปล่อยมาหาเราเหมือนกันนะครับปุ๊บเราปัดปัดพร้อมกับเรากระโดดนะครับสับสับกาดนะครับ แล้วก็ต่อยไปที่ท้องเขานะครับอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูอีกทีนึงนะครับ เปิดมาหรือเราอาจจะปัดปัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับฟึบต่อไปนะครับ จากเมื่อกี้นะครับที่เราจบกันอาที่วิธีใช้ของท่านี้นะครับ เราจะ ุกตัอย่างนี้พร้อมกับตบไปสองทีใช่ไหมครับ ตามหลักนะครับ ท่านี้นะครับใช้ก็ต่อเมื่ออีกคนนึงต่อยมาหาเราปุ๊บการตบสองทีเมื่อกี้ คือการชกเข้าที่คอเขาอย่างนี้นะครับ มือเราจะเป็นลักษณะนี้นครับ แล้วก็เจาะเข้าที่บริเวณคอเขานะครับ วิธีใช้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับ ต่อไปนะครับ จากที่เมื่อกี้เป็นท่านี้ ถ้าเราไปนะครับ ที่ผมได้สาธิตไปก็คือ เราถอยขามาอย่างนี้ท่านี้นะครับในวิธีใช้นะครับก็คือเวลามีคนมาจับไหล่เรานะครับปุ๊บจับปุ๊บเราจะจับแขนแขนเขานี้นะครับพร้อมกับถอยหลังมาปุ๊บท่านี้นะครับจะเป็นการทำลายตรงช่วงข้อศอกเขานะครับ เพราะว่าตอนที่เขาจับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ สเต็ปที่เราถอยฉีกไว้นะครับ ทำให้เรามีระยะมากขึ้น เราจับแขนเขานะครับ ลู่ออกมา พร้อมกับเอาฝ่ามือแล้วนะครับ กดไปบริเวณข้อศอกนะครับ ตรงจุดข้อต่อของแขนนะครับ พร้อมกับกดตรงนี้ลง เห็นไหมครับว่าขั้วสูงเราก็จะเสียการทรงตัวลงไปอยู่ที่พื้นนะครับ ถ้าต่อไปนะครับ จากเมื่อกี้ที่เราจบลงมาที่ท่าย่อแบบนี้นะครับ ต่อไปเราจะโยกขึ้นมานะครับ เอวขึ้นมาอย่างนี้ก่อน แล้วพร้อมกับบิดเอวพร้อมกับสะบัดมือนะครับ เป็นแบบนี้นะครับโดยท่านี้นะครับ เราใช้ก็ต่อเมื่อเขามาต่อย เขามาต่อยเรานะครับปุ๊บมือขวาจะปัดไปที่แขนเขาพร้อมกับมือซ้ายนะครับ กระแทกเข้าที่คอเขาแบบนี้นะครับ อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับ จากท่าเมื่อกี้นะครับ ที่เราขึ้นมา สับไปที่คอเขาใช่ไหมครับท่าต่อไปก็คือเราจะเตะขาข้างหลังเรานะครับ พร้อมเตะมาที่มืออย่างนี้ ตามท่าของเซาหลินนะครับ เพื่อที่จะต่อท่านี้นะครับ โดยท่าเตะนี้นะครับ ทางเซาหลินนะครับเขาได้บอกว่าเวลามีคนต่อยมาปุ๊บเราบล็อกนะครับ พร้อมกับเอาขาหน้าเราครับขึ้นมาเตะปุ๊บที่คอของผู้ต่อสู้นะครับแต่ผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตามทฤษฎีก็ประมาณนี้ครับ ต่อเนื่องจากท่าที่แล้วนะครับ ที่เราจะเตะปุ๊บท่าต่อไปคือวางมือนี้นะครับ วิธีใช้ของท่านี้นะครับ สมมุติว่ามีคนเวียงหมันมาปุ๊บ เรายืนกาดอยู่นะครับ เขาเหวี่ยงมาปุ๊บเราสามารถปัดแล้วก็กระแทกเขาได้นะครับหรือจะเป็นอีกมือนึงก็ได้นะครับปุ๊บมือข้างบนเราจะบล็อกบริเวณศีรษะตัวเองนะครับพร้อมกับผลักเขาออกไปนะครับท่านี้ก็จะใช้ประมาณนี้ครับท่าถัดไปนะครับ หลังจากที่ท่าที่แล้วนะครับ เราจบวงที่ท่านี้ท่าถัดไปเรายกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะวาง แล้วก็ปล่อยไปนะครับ ท่านี้นะครับ ทางทฤษฎีนะครับบอกไว้ว่าใช้ต่อเมื่อมีคนมาจับข้างหลังเรานะครับปุ๊บสมมติเขาจับเราข้างหลังเราปุ๊บเราเหวี่ยงแขนนี้มานะครับแล้วมาจับแขนบริเวณที่แขนเขานะครับ เพื่อที่เราจะหมุนตัวกลับมา แล้วก็ต่อยครับ การที่เราหมุนตัวกลับมาแล้วต่อยนะครับ ทำให้ระยะของแขนเรากับตรงช่วงเอวเขานะครับ มันสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นพอต่อยเข้าไปเต็มหมัดปุ๊บปึ้ง มันจะเข้าเยอะกว่าปกตินะครับ มันมีสิทธิ์ที่จะแบบทะลวงเข้าไปได้เยอะกว่าปกตินะครับ ท่าถัดไปนะครับ หลังจากที่เราเป็นท่านี้นะครับ ต่อไปก็คือท่านี้ ท่านี้นะครับ วิธีใช้ก็คือเมื่อมีคนต่อยเรามานะครับปุ๊บ เราบล็อกไว้อย่างนี้นะครับ การบล็อกนี้นะครับทำให้เราสามารถบล็อกหมัดตรงของเขาได้นะครับ หรือว่าเขาจะหมัดเวียงมานะครับ ปุ๊บเราก็สามารถยังขยับแขนไปบล็อกได้ทันอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นหมัดฮุกเราก็สามารถเก็บคอได้นะครับและเหตุผลนะครับที่เรายกขาขึ้นมาแบบนี้นะครับ เพื่อเราสามารถถีบไปที่เข่าของผู้ของผู้ของผู้ต่อสู้ได้นะครับเวลาเขาจะถมเข้ามาปุ๊บเราสามารถกันแล้วก็ถีบไปในเวลาเดียวกันได้นะครับ เพื่อที่ให้เขาเสียการทรงตัวไปแล้วเราลงมาต่อยต่อนะครับท่านี้ผมขอไม่สาธิตแบบเร็วนะเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าถีบเข้าไปที่จังหวะแล้วเดี๋ยวช่วงบริเวณหัวเข่ามันจะหลุดนะครับ ท่าถัดไปนะครับ ก็คือท่าเตะนะครับ โดยที่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูจากมุมนี้ก่อนนะครับเตะแบบนี้ การเตะแบบนี้นะครับ อยู่ในเบสิกของวิชาเส้าหลินนะครับ เป็นการเตะเพื่อยืดกล้ามเนื้อเรานะครับ ที่เขามาใส่แบบนี้นะครับ เพื่อที่จริงแล้วท่าลำเส้าหลินนะครับ ก็คือการทำฝึกทักษะพร้อมกับยืดร่างกายของเราไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านี้ก็คือท่าเตะนะครับ ที่เอามาประยุกต์กับการยืดร่างกายนะครับ ท่านี้นะครับ ตามหลักของเซาหลินเขาได้บอกไว้ว่าใช้ต่อเมื่อมีคนมาต่อยเราเลยนะครับเราสามารถปัดปุ๊บแล้วก็เตะขึ้นการฝึกแบบเมื่อกี้นะครับ จะทำให้เราอ่ะกล้ามเนื้อที่เส้นเอ็นบริเวณขาเรานี่นะครับเตะขึ้นมาได้สูงขึ้นถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ครับท่าถัดไปนะครับหลังจากที่เราเตะเมื่อกี้แล้วจะเป็นท่าย่อลงไปแล้วก็ปันศอกเขานะครับ โดยท่านี้นะครับ ทางหลักของเตาหลิบอกว่าใช้แต่เมื่อมีคนเวลามีคนมาปัดเราปุ๊บเราปัดเข้านะครับ ให้เราปัดเข้าก่อนปุ๊บแล้วก็ให้เราก้าวขานี้เข้าไปลึกหน่อยนะครับ เพื่อให้ระยะตัวเราไปใกล้กับเขามากขึ้นแล้วเราจะก้มลงไปใช้ศอกเราฟันบริเวณลำตัวเขานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับ ท่านี้ก็จะใช้ประมาณนี้ครับ โดยท่าถัดไปนะครับ หลังจากที่เราแทงศอกไปนะครับ ก็จะเป็นท่ารวบขาเข้ามาแล้วก็ทุบนะครับ ซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วนะครับ ในขั้นตอนแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามอันนี้ไป เสร็จปุ๊บต่อไปเราจะก้าวขาออกมา ปุ๊บต่อย 1 2นะครับท่านี้นะครับตามหลักทฤษฎีของเซาหลินนะครับเขาได้พูดไว้ว่าใช้ตอนมีคนมาเตะเรานะครับ เตะแล้วก็สามารถปัดโล่งปัดโล่งปุ๊บพร้อม นั่งลงแล้วต่อยส่วนไปที่ท้องเขานะครับผมทำให้ดูอีกรอบนึงครับ เขาก็จะใช้กันประมาณนี้นะครับ ส่วนท่าจบนะครับก็คือท่าพนมมือ ซึ่งวิธีใช้นะครับ ก็จะเหมือนกับในท่าแรกครับ ที่เราได้อธิบายกันไปไว้นะครับ ก็จบลงแล้วนะครับ สำหรับท่าเหรียญหวนชวนนะครับ โดยท่านี้นะครับ เป็นท่าเบสิกของวิชาเส้าหลินนะครับ ซึ่งตัวส่วนส่วนตัวทางเราก็ต้องยอมรับนะว่าเส้าหลินเป็นวิชาที่เข้าถึงยากมากที่สุดนะครับ แล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกที่ค่อนข้างมาก กว่าที่กล้ามเนื้อเราจะใช้ได้นะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเส้าหลินมันเป็นวิชาที่มีความน่าสนใจอยู่ดีครับ เพราะวิชาเส้าหลินนะครับ จะสอนให้เรามีรากฐานของกล้ามเนื้อเพื่อจะไปต่อยอดในวิชาอื่นได้ดีมากครับสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าเรียนผวนชวนบายเคนนะครับ ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับ ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งกันมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไอแม็กโดโจด้วยนะครับ